Here the Angry Prince Say and Smaller Boy Team เป็นสถานจาบ้านมาหาหกปีเรียนรคนดีจบยากเย็นจริงนอ มีคนไปเห็น Here the Fei, Prince Say, and smaller boy team.